ออกไปออกไปเดี๋ยวรถสีเหยียบเข้าไปเข้าไปป้าไปไปเข้าไปเออจาหายังกินไหมคือมาคือมาหาอย่างกินยังแคบเดือนจังสิในรถเขาพอเห็นเขาเหยียบเอากล้องปะ ได้กินอย่าง เออจะกินอีอย่างวะ ได้อี่ยงกิน โอ้โหที่หินกินมันยังมันมีมักเธอดินนะแซ่บปะเฮ้ย